บทที่ 1 การออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ ศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ค่ะ ทำความรู้จักกับ Google App for Education g s u i t e for Education Cloud Computing การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันอภิปรายแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนในยุคใหม่ค่ะ